ทำนองและเอามาแต่งเป็นกลอนและบอกรักเธอทุกวันฝันดีทุกคืนตอนนี้ตีสามที่รักก็คงจะนอนแล้วกลับไปเล่นดูข้อความ before I said you lie เพื่อตื่นเช้าขึ้นมาโทรเธอเพราะเธอทุกเพลงที่ฉันนั้นแต่ง จ Baby this song is made for you ฉันจะเล่นให้เธอฟังเมื่อเธออยากฟัง ฉันจะอยู่ตรงนี้ตื่นมาตอนเช้า ได้รู้ว่าโลกนี้โหดร้าย แต่สิ่งที่ทำให้อยู่ได้ และฉันขาดมันไม่ได้ ก็คือเสียงของข้อความข้อความจากเธอตอนนี้ ตอนเช้า ที่รักก็คงจะตื่นแล้วกลับไปเลื่อนดูข้อความ before it radio ร u n Say, did you get up with particular recognition and passion? ฉันเรียบเรียงด้วยใจ Baby this song is made for you ฉันจะเล่นให้เธอฟังเมื่อเธออยากฟังเป็นพันครั้งฉันจะอยู่ตรงนี้คอยดู always by your side. Oh, I'll always be with you.มีเพียงแค่เราสองนั่งมองดวงดาว และฉันจะอยู่ตรงนี้